วันนี้เราก็มาอยู่กันเกมการเนชาฟอร์จูนกันนั่นเองนะครับผมจัดไป มาดูกันว่าการเนชาฟอร์จูนวันนี้จะเป็นยังไงนะอกถึงบอกเลยว่าผมเล่นเกมนี้แล้วแม่งไม่ค่อยแตกเท่าไหร่หรอกแต่วันนี้ก็แอบแวะมาเล่นสักหน่อยดูว่าช่องสองเข้าอย่างนี้มันไม่ได้มันทำให้เราผิดหวังโอ้โหแต่แม่งเนี่ยเกมบอกแล้วผมบอกแล้วเกมนี้แม่งแตกค่อนข้างยากนะ เจเข้าเว้ยเอาเรื่องอยู่ยังไงต่อไหลๆไปอุ้ยคิวมาเว้ยไหลๆไหมเคด้วยเข้าหน่อยโอ้โหถ้าเคด้วยเข้านะมึงเอาเรื่องแน่ๆ ก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับมากรอบทองว่าไงกรอบทองสิบเข้าอย่างนี้ก็สวยงามวายการันตีการแตกมาเช็ดเคเอาเรื่องว่าการิชาฟอร์จูนวันนี้มันมาเว้ยวันนี้มันมาอยู่นะเว้ยทำเป็นเล่นไป เอาเรื่องกระเบื้องราวรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก็มาตั้งแต่เริ่มมาเลยนะครับไม่กลับไปสี่ร้อยหกสิบห้าทอ่าดูถูกเขาไม่ได้นะวัววัวช่องล่าวัวตัวแพงซะด้วยไงโอ้โหแต่ไม่มาสิย้ายครับผม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่ายังไงก็ทองเขายังไงเข้า โอ้โหแล้วดูมันเข้าโคตรดีแล้วดูวายการันตีการแตกดูวายการันตีการแตกแม่งมาแล้วคูณ 12หมอบพอยไปโอ้โหสามร้อยก็สาบาทมาอีกแล้วเว้ยเช็ดเคียววันนี้แม่งมาดีจัดเลยการิชาฟอร์จูนโอ้โหอะไรวะเนี่ยไปครึ่งกราฟนะ เอาเรื่องกับเบื้องราวเอาเรื่องกับเบื้องราวจัดจัดกับผมก้อนใหญ่ก้อนโตไปอีก429บาทเช็ดเกียกำไรเน้นๆนะเออมันต้องอย่างนี้ดิวะแต่ไปพันแปดสิบสามบาทเช็ดเคไป ลุยกันต่อเลยละกัน อ่า ขอลองเบ็ดยีนนอกฟรีสักสิบสปีนแล้วกันเนาะ ขอลองสักหน่อยล้างครั้งกันไปก่อนนะผมเผื่อจะได้เข้าฟงก็ฟรีแบบฟรีๆอะไรเงี้ยเออหวังสูงไง คือหวังสูงไงแต่ท้าไม่ได้ไม่ได้ไรหรอกเดี๋ยวกลับไปเบ็ดติดเหมือนเดิมนะ อ้าวหวังสูงแบบว่าไม่ได้หวังแต่ว่าได้เฉยเลยเช็ดเคอะไรวะเนี่ยสวยดีครับจัดไปดิรออะไรอ่ะ มาไหนๆก็ได้ฟรีๆแล้วเบ็ดยีเลยนะขอแจมๆนะเพื่อน โอ้แล้วด้วยไอ้ทองมันเข้าอีกแล้วเช็ดเควายการันตีการแต่งมาตั้งแต่เริ่มกันไปเลยจังหวะนี้หมับควายห้าร้อยกว่าบาทเช็ดโคกนุ่มๆเลยผมกินนุ่มกินนุ่มเลยนะเอาเรื่องกับเบื้องราวก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกก้อนหนึ่งแล้วครับผมว่ายังไงกันดีละ633บาทเช็ดเคโหจัดจับบอกได้เลยว่าโหจัดจับมาขออีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ก็คือเน้นๆละหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ วายการดีกันแต่ไม่เข้าดีจัดเลยโอ้เอ็กซิมาครึ่งกราฟอยู่ยังไงกันต่อไหลด้วยอะไรไหลด้วยซีบเก่าอผม ไม่ไหลนะเป็นสุดท้ายผม เจ ยังไงต่อ10เข้านี้ก็สวยดีครับวายกันนะเจกันแตกมาอีกแล้ว 7K เอาเรื่องตัวแพงซะด้วยไงแล้วตัวแพงซะด้วย900ก็บาทหนำหนำไปดีหนำใจดีครับ รออะไรอ่ะก้อนโคใหญ่โคโตใหม่ก้อนหนึ่งแล้ว จังหวะนี้เข้ารัวๆเลยนะซูเปอร์ไป1 0 0งบาทนะครับจะไป สวยงามแต่ไปพันเจ็ดนะโอ้โหโหดจัดเลย ไปลุยกันต่อครับผมนะ มา ขอแบบเบ็ดเบ็ดยี่เนี่ยเนาะพันห้าเหมือนเดิมพันห้าเหมือนเดิม ลองดู ขอจำจำขอแหลมแหลมเด้อ ก็ถ้าใครสนใจจะตามผมมาเล่นเกมนี้นะครับนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ประมูลเอาไว้ได้เลยนะครับ ผม สมัครฟรีไม่ผ่านไอเยแล้วก็ราวอลเล็ตด้วยนะครับและดูมันไหลดีเห็นปะโอ้โหกันในชาฟอร์จูนผมแนะนำเลยนะ ตอนนี้กาลังแตกดีเลยครับผมณเวลานี้เลยนะ จัดมาจัดมา ไปยังไงคิวคิวสวยเข้าสวยเพื่อนวายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วเช็ดเกมมาดีเว้ย มาดีเว้ย มาดีเว้ยเราไปยังไงกันต่อดีล่ะเว้ยสวยเคด้วยเจมาเจโอ้โหแล้วเจมันเข้าด้วยกันแล้วดูวายการันตีการแต่งมางี้ก็สวยงามอารามแท้แหล่ตะลึงไปดีครับเจ็ดเคสองพันสามเรียบร้อยกำไรเน้นๆนนะจังหวะนี้เอาเรื่องกับเบื้องราวผมมาก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาอีกแล้วเช็ดเครเอาเรื่องจัดจัดของผู้ไม่เข้าดีจัดจัดเลยใบการันตีแต่วันนี้แต่ไปสองพันสามดอกนี้ดอกเดียวนะ เอาเรื่องจัดจันจริงวะเออ เจ มาต่อสิบสิบไหลมางั้นสวยงามเพื่อนไปยังไงกันต่อดีล่ะครับเอาเรื่องกับเรื่องราวจัดจัดสปินสุดท้ายว่ายังไงดีสปินสุดท้ายเคด้วยเต็มกราฟมาแล้วเจ เจเข้าไหมเจ เจไม่เข้าโหเสียดาย นิดเดียวผมนิดเดียวไม่เป็นไรนะ แต่ทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ย แต่ว่าทั้งหมด2,991 บาทนะเพื่อนถือว่าเอาเรื่องครับผมไปอ่าขอยัดเล่นแบบว่าเบ็ด30 แล้วกันเนาะ เฮ้ยเป็นสามสิบซื้อสองพันสองเหรอ เออเนี่ยเป็นสามสิบแล้วกันมาลองดูว่าเป็นสามสิบจะเป็นยังไงเบ็ดยี่แต่โคตรดีเป็นสามสิบก็ต้องอย่าน้อยหน้ากันเด้อ จัดไป มาว่ายังไงดีล่ะครับสิบช่องแล้วไหมสิบสิบสิบสิบสิบโอ้โหเจเขาเสริมกูดอนสิบจะได้ปะขอไหลๆก็พอเพื่อนขอไหลๆก็พอ ขอไว้กันแล้วกันแต่เยอะนะ ราะว่าเกมนี้ต้องเน้นวายหน่อยนะครับ ผมเพราะมีตัวคูณเนี่ย เอาหน่อยเพื่อน รู้สึกจะเงียบไปแล้วนะจังหวะนี้ว่ายังไงกอบทองกอบทองไหลได้อะไรโอ้โหไม่แตกเลยว่ะ ผมว่าเรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกๆแล้วครึ่งกราไปจังหวะนี้ยังไงต่อเจขู่เจเข้าสวยจังหวะนี้ว่าการันตีการแตกมาแล้วแตกตัวแพงซะด้วยไงเช็ดเคมาเลยครับคูณไปนะหมับควาย900กว่าบาทเช็ดโคกอะแลวเว้ยเอาเรื่องนี้แหละดูนี่แหละที่กูต้องการเอาเรื่องกับเบื้องราวก้อนใหญ่ก้อนโต ก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาอีกแล้วนะ ครับจังหวะนี้มาเลยครับซุปเปอร์ไป1,700นะแต่ยังไม่ได้กำไรเลยนะ ว่ายังไงดีอีกนิดนึงเออสิบมาเต็มกราฟอยู่จังหวะนี้ว่ายังไงไหลๆไปเพื่อนคอไหลๆอย่างนั้นแหละตัวแพงซะด้วยไงสาวน้อยสวยงามผมไหลๆไปเช็ดเคหมับเขาให้โอ้โหสามพันเอาเรื่องจัดจัดกรับผมกำไรเน้นๆแล้วนะจังหวะนี้ก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาอีกหนึ่งก้อนก้อนโคตรใหญ่โคตรโตส่งท้ายกันไป3 0 0นกว่าบาท เช็ดโคเอาเรื่องกระเบื้องเราจะจะแตะไป5าพันะ ซื้อไปเท่าไหร่วะซื้อไป2,000กว่าแตะไป5สี่ เดี๋ยวผมผมว่าเลขมันไม่ค่อยสวยถ่ายเอาให้มันเหลือสัก อ่เจ็ดพันเปรแล้วเนาะเอาสักเจ็ดพันเปรแล้วกันกำลังดีกำลังดีเจ็ดสิบสองเหรอโอ้โหแต่มีเศษห้าสิบตังค์เอาอไม่เป็นไร เอาเจ็ดพันเปรแล้วกันนะครับผมนะเบ็ดสองบาทสุดท้ายหมับควายไปโอเคเจ็ดพันเปรกับเศษห้าสิบตังค์เออก็ ถือว่าโอเคอยู่นะผมนะเอาทุนมาเท่าไหร่วันนี้ โอเคจำทุนไม่ได้เอ้ยจำได้แล้วน่าจะประมาณ 777 บาทวะเออ เจ็ดเจ็ดแตกเป็น 7,000นะ โอ้โหเช็ดขี้สิบเท่านะเพืนเอาเรื่องจัดจัดนะครับผม โอเควันนี้ผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้เลยละกันนะครับเพื่อนนะ แต่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับและใครสนใจตามมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ประมุดออกไาได้เลยนะครับ ผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็ที่สำคัญคือรับบอลเลตด้วยนะครับว่านะมีโปรรับให้ตลอดเหมือนเดิมนะนะโอเค ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับ ถ้าใครอยากให้ผมลองมาเล่นเกมไหนก็เมนไว้ในใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับาะนะแต่เกมไหนผมว่าแบบว่ามีมีฟิลอยากไปเล่นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจัดให้เลยนะ จัดไปครับผมเนี่ย บอกเลยว่าตอนนี้ผมแนะนำกันในชาตินะกำลังมาแรงกำลังมาดีแต่ดีจัดจ่ายครับผมมา มา ตามมา ตามมาว่าจะมาคลิปหน้าแล้วกันเมื่อบ๊าย บาย สวัสดีครับ